ก็ผิวหน้าคือดูกระชับขึ้น แล้วก็ใสขึ้นนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่อยากทำศัลยกรรมก็ให้มองเป็นทางเลือกนึงนะครับสำหรับการฉีดไหมรูบี้นูมูฟายนะครับ ที่วัดิลัตคลินิกนะครับ